ลิปนี้นะคะ เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเกณฑ์ผ่านชั้น 2 กันค่ะ ในการเข้าสู่กระบวนการคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1. เป็นผู้ได้รับประกาศคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 2. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงาน หรือนายจ้าง 3. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง 4. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงาน หรือนายจ้าง และได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ชั้น2ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรายละเอียดการประเมินสมรรถนะชั้น 2 มีดังนี้ 1. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย และด้านจิตใจของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง 2. จัดเตรียมยาให้ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 3. ปฏิบัติดูแลด้านการให้อาหารทางสายให้กับผู้สูงอายุ โดยวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัย 4. ประเมินสภาวะทางอารมณ์ของผู้สูงอายุได้ 5. ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคม 6. ประเมินสภาพทางกายและจิตใจของผู้สูงอายุ พร้อมรายงานผลได้ คำแรกนะคะประกาศนียบัตรนะคะที่ว่าเราได้จบการอบรมแล้วนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า ชูเรียวโชเมโชชูเรียวโชเมโชแปลว่า ประกาศนียบัตรนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าประกาศนียบัตรนะคะ ว่าเราได้รับรองคุณสมบัติแล้วนะคะ จะใช้คำว่า นินเทโชนินเทโช หมายถึงประกาศนียบัตรที่เป็นการรับรองว่าเราได้รับรองคุณสมบัติค่ะ ถัดมานะคะคำว่าระดับชั้นต้นค่ะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโชคิว โชคิว ระดับชั้นต้น ระดับชั้นกลางนะคะ จะใช้คำว่าชูคิว ชูคิว ระดับกลาง ถัดมานะคะระดับสูงนะคะจะใช้คำว่าโจคิวโจคิวแปลว่า ระดับสูง ถัดมาคำว่าการฝึกอบรมนะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเคนชู เคนชูแปลว่า การฝึกอบรม ต่อมาคำว่า ออกกำลังกายนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอุนโดชิมัส อุนโดชิมัสแปลว่าออกกำลังกาย ถัดมานะคะ เกี่ยวกับจิตใจหรือว่าด้านจิตใจนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าชินริเตคิชินริเตคิแปลว่า เกี่ยวกับจิตใจ หรือว่าทางด้านจิตใจค่ะคำศัพท์ถัดมานะคะคำว่าถูกต้อง หรือว่าแม่นยำนะคะ ใช้คำว่าเซคักุ เซคักุถูกต้องหรือว่าแม่นยำต่อมาคำว่ายานะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าคุซุริคุซุริยา ต่อมานะคะคำว่าอารมณ์ หรือว่าความรู้สึกนะคะภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าคิบุนคิบุนอารมณ์หรือว่าความรู้สึก ถัดมาคำว่า บุคคลนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า โคจิน โคจิน แปลว่า บุคคล ต่อมาคำว่าสังคมนะคะ ใช้คำว่าชาไกชาไกสังคม สุดท้ายนะคะคำว่ารายงาน ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า โฮโคกุโฮโคกุแปลว่ารายงานค่ะ